ครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ ซึ่งตัวอย่างการนำไปใช้งานนะครับ ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้งานได้หลากหลายนะครับ อย่างเช่น การทำงานร่วมกันของเพื่อนครูด้วยกันนะครับ หรือการทำงานร่วมกันกับนักเรียนนะครับ ในไฟล์เดียวกัน หรือจะมอบหมายให้นักเรียนทำรายงาน หรือทำการบ้านร่วมกันก็ได้นะครับ ซึ่งทั้งนี้สำหรับไฟล์ที่จะทำงานร่วมกัน จะต้องมีการกำหนดการแชร์ร่วมกันก่อนนะครับ ซึ่งในเรื่องของการแชร์เนี่ย เดี๋ยวเราจะเรียนกันในหน่วยต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ ในหน้าจอการทำงานร่วมกัน ซึ่งในการทำงานเนี่ย เราก็จะมีบุคคลที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับ ทางด้านนี้ก็จะมีเคอร์เซอร์แต่ละคนปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะแสดงรายละเอียดว่าใครทำการทำงานไฟล์นี้อยู่บ้างนะครับณขณะนี้ นอกจากนั้นแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ พูดคุยนะครับในหน้าต่างแชทตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ในการทำงานร่วมกันของตัว Google เอกสารนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำงานไปพร้อมกับการสนทนาในหน้าต่างเดียวกันได้เลย เดี๋ยวเรามาดู การใช้งานกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในหน้าต่างนี้ก็จะเป็นบัญชี ที่ใช้ Gmail นะครับ ส่วนหน้าต่างนี้ก็จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดบุคคลที่กำลังใช้งานอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่สามบัญชีด้วยกันนะครับ ที่ใช้งานอยู่ เดี๋ยวจะทดลองพิมพ์ที่บัญชีด้านนี้นะครับ สังเกตดูนะครับอีกบัญชีหนึ่งก็จะแสดงว่าใครกำลังทำงานอยู่ณส่วนไหนนะครับ อีกบัญชีหนึ่งสมมติพิมพ์มา ทั้งสองบัญชีนะครับก็จะแสดงข้อมูลนะครับที่มีการป้อนข้อป้อนข้อมูลมาจากอีกบัญชีหนึ่งนะครับแบบเรียลไทม์นอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกไปนะครับ เราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะครับ การสนทนาตรงนี้ สามารถที่จะพิมพ์สนทนาไปได้เลย อีกบัญชีหนึ่งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับ แล้วก็สามารถกดไปดูได้ ก็สามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานร่วมกันในเอกสารนะครับ แบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบเดียลไทม์นะครับ อีกทั้งเราไม่เสียเวลาที่จะเอาไฟล์ข้อมูลมารวบรวมกันเพื่อให้เป็นไฟล์เดียวนะครับ เราสามารถที่จะสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์แล้วก็ทำงานร่วมกันได้เลยนะครับ